ในยุค 4G ปัจจุบัน และ 5G ที่กำลังจะเข้ามา ส่งผลให้การใช้งานระบบสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โลกของเรา กลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดน จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ทั้งในระดับโลกและประเทศไทย นั่นหมายความว่าประชากรเกือบจะทั้งร้อยเปอร์เซ็นที่จะมาอยู่บนโลกออนไลน์ การเสพสื่อต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป จากการดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุอ่านหนังสือพิมพ์ หรือวารสาร กลายเป็นการเสพสื่อทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจการค้าในปัจจุบัน ผู้ค้าจะต้องย้ายตัวเองมาอยู่บนโลกออนไลน์ พื้นฐานการทำการค้าออนไลน์ แนวทางการทำการค้าออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ วิธีการชำระเงิน และการขนส่งในรูปแบบต่างๆ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์ วิธีการเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย e-marketplace ที่ได้รับความนิยมอย่างเทพช s h o p c o m การโปรโมทกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ วิธีการโปรโมทร้านค้าออนไลน์ ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่น Facebook YouTube รู้จักกับ e-marketplace ต่างๆ ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนวิธีการลงขายสินค้าร่วมกับ Lazada การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ จริยธรรมในการค้าออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปในแนวทางที่ดีและถูกต้อง